ปัจจุบันช่องทางการชำระเงินในการขายออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ขายยอมรับ และความสะดวกของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ หรือแม้แต่สมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรูปแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งวิธีการชำระเงินที่นิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่ 1. การชำระเงินจากบัญชีธนาคารแบบออนไลน์ การชำระเงินจากบัญชีแต่ละธนาคารพาณิชย์ของไทย เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ใช้อยู่ โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมของบัญชีเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้ง อีกทั้งบริการของธนาคารพาณิชย์ของไทย ถูกออกแบบให้มีระบบและกระบวนการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลธนาคาร และข้อมูลของผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงแน่ใจได้ว่า สามารถทำธุรกรรมกับธนาคารได้อย่างปลอดภัย ปัจจุบันหากผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้สมัครบริการพร้อมเพย์ไว้ ผู้บริโภคก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในกรณีที่โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไปยังผู้ขาย นอกจากนี้เมื่อต้องการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ก็ไม่จำเป็นต้องระบุเลขที่บัญชีธนาคาร แค่เพียงใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับนิติบุคคล หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงิน 2. การหักเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต การหักเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก พราะเป็นวิธีการที่สะดวกสำหรับผู้บริโภค ซึ่งบัตรเครดิต และบัตรเดบิต จะมีความแตกต่างกันตรงที่ การหักเงินผ่านบัตรเดบิต ผู้ซื้อจำเป็นต้องมีเงินอยู่ในบัญชีของตัวเอง ที่เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้า หรือบริการนั้นๆ แต่การหักผ่านบัตรเครดิต ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีของตนเอง หรือเรียกได้ว่าเป็นการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนั่นเอง 3. การชำระผ่านทางผู้ให้บริการทางการเงิน หรือ Payment Gateway การโอนผ่านผู้ให้บริการ Payment Gateway เป็นการโอนเงินระหว่างตัวกลาง ระหว่างเว็บไซต์ของร้านค้า กับระบบธนาคาร หรือผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการ Payment Gateway จะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับ เพื่อตัดโอนเงินในบัญชีของผู้ซื้อหรือส่งเป็นคำสั่งโอน เข้าระบบการชำระเงิน และทำการสั่งจ่ายให้กับผู้ขายต่อไป ทั้งนี้การโอนเงินด้วยระบบดังกล่าว เป็นการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์ซิสเต็มหรือ e-payment โดยเงินที่ได้ชำระหรือโอนไปนั้น อยู่ในรูปแบบของเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-money ที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือในรูปแบบบัตรพลาสติก ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ใช้บริการ ได้ชำระล่วงหน้าแก่ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 4. การชำระค่าสินค้าโดยเก็บเงินปลายทาง การซื้อขายออนไลน์มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยที่ทำให้การขายออนไลน์ ประสบความสำเร็จก็คือความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ จึงต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภค และกลยุทธ์ที่สำคัญก็คือ การเก็บเงินปลายทาง หรือ cash on delivery นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทขนส่งสินค้าเอกชนที่มีบริการเก็บเงินปลายทาง และส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้านลูกค้า ปัจจุบันมีบริษัทที่นิยมใช้กันมากคือ บริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทเคอรี่เอ็กเพรส บริษัท DHL Ecom บริษัท Alpha Fast ซึ่งข้อดีของการจ่ายเงินปลายทางก็คือ ผู้ซื้อได้รับความสะดวกทำให้เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว เป็นหลักประกันว่า ผู้ซื้อชำระเงินแล้ว จะได้สินค้าตามความต้องการแน่นอน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ขาย